Wir Jürgen, da ist ein Wunderland. บลงไปนะสำหรับในรอบโชว์ของทณะด้านนะครับทั้งสองคณะนะสองการทีมด้วยกันนะที่ทางคณะท่านภาพนะฮะได้สั่งมานะครับผมนะต้องการขอบคุณเนื้อจับนะรางวัล อาชีอบให้ด้วยนะครับ ชื่อเพลงอะไรนะเมื่อกี้นะชื่อเพลงอะไรนะเอลลันปัด L L L อ่ะใช่เขาเรียก L ภาษาอีสานเรียก L ลันปัดนะแล้วถ้าเป็นภาษาเราอ่อยไหม L พี่ ก็เป็นแปลว่าเอลไงแปลว่าเอลเหรออ่ะเดี๋ยวภาษาก็ต่อในชุดต่อไปนี้ครับผมจัดให้ในจังหวัดตะลุงครับคุณพี่ชุดนี้เพราะว่าเป็นย้อนยุคกันก่อนชุดหน้าเดี๋ยวจัดรุ่นสมัยให้นะครับผมผมโอเคกันเลยครับอ่ะจัดกันไป ดี๋ยวเชิญทุกท่านกับผมมาสไลด์กันต่อนะฮะในช่วงหน้าเต็มตัวองผมนะสำหรับเพลงร่วมสมัย in the night. Because see. ยอดฮะแหมเขาบอกว่า30นี้กำลังดี